ข่าวล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องของวันเปิดตัว iPhone 12 นะครับ มีข่าวลือออกมาว่า จะทำการเปิดตัว iPhone 12 ในวันที่ 13 ตุลาคมที่กำลังจะถึงนี้นะครับผม ถ้านับระยะเวลาจากงานตอนเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับ ก็เกือบเกือบ 1 เดือนพอดีนะครับผมสำหรับเบาะแสล่าสุดที่แหล่งข่าวได้รายงานออกมานะครับ มีรายงานเผยจากสื่อมาว่า ทาง Apple อาจจะจัดงานอีเวนต์ ของ iPhone รุ่นใหม่ในวันที่ 13 ตุลาคมนี้ ซึ่งข้อมูลส่วนหนึ่งครับ มาจากรายงานการประชุม จากเครือข่ายมือถือในประเทศอังกฤษนะครับ แหล่งข่าวที่รายงานออกมาก็คือทางฝั่งของ Apple Insider นะครับ เปิดเผยว่าได้รับข้อมูลจากแหล่งข่าว คนที่ทำงานในเครือข่ายมือถือในประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับว่าทาง Apple นั้นอาจจะจัดงานเปิดตัว iPhone 12 ในวันที่ 13 ตุลาคม แล้วก็เปิดขายครั้งแรกในวันที่ 16 ตุลาคมนะครับ รายงานยังเผยอีกว่าเครือข่ายมือถือในยุโรปครับ ่างก็เร่งใส่เกียร์ เพื่อเตรียมพร้อมกับการมาของ iPhone รุ่นที่รองรับสัญญาณ 5G ซึ่งทาง CEO ของเครือข่าย BT แล้วก็ EE เปิดเผยว่า iPhone รุ่นที่รองรับ 5G นั้น จะเปิดตัวเร็ว ๆ นี้นะครับนี่ก็เป็นเบาะแสที่ทางแหล่งข่าวต่างประเทศรายงานออกมานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องรอติดตามกันต่อไปว่า ข้อมูลที่หลุดออกมานะตอนนี้จะเป็นจริงหรือเปล่า ไม่มีใครบอกได้นะตอนนี้นอกจากเวลาเท่านั้นนะครับและอย่าลืมครับถ้าหากไม่อยากพลาดข่าวสารของทาง Apple และข่าวสารของ iPhone 12 อย่าลืมกดติดตามที่ช่อง iMode Official ของพวกเรานะครับรับรองว่าไม่พลาดอย่างแน่นอนสวัสดีครับ